ประโยค Si c'est par virement bancaire, il vous faut au moins un ou deux mois. แปลว่า ถ้าเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร คุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองเดือนคำว่า Si ในกรณีนี้เป็นคำสันธานบอกเงื่อนไข แปลว่าถ้าคำว่า par เป็นคำบุพบท แปลว่า โดยคำว่า virement เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าการโอนเงิน คำว่า bancaire เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า ทางธนาคาร เกี่ยวกับธนาคาร คำว่า il vous faut เป็นสำนวน แปลว่าคุณต้อง คำว่า au moins ในที่นี้เป็นสำนวน แปลว่าอย่างน้อย คำว่า ou ในที่นี้แปลว่า หรือ คำว่า moi เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าเดือนเป็นคำที่ลงท้ายด้วยอักษร s เสมอ